你好，欢迎来到中国人的结论。สวัสดีค่ะ เรามาถึงบทสรุปของการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาจีนระบบเปิดสำหรับมหาชนแล้วนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ต้นจนจบ ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาจีนระบบเปิดสำหรับมหาชนนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนภาษาจีนเท่านั้น หากท่านเข้ามาเรียนภาษาจีนทวนซ้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ